you สวัสดีครับ ผู้ที่สนใจนะครับศึกษาในไทยมุกนะครับของเราในรายวิชาพื้นฐานแคลคูลัสนะครับหรือเบสิกแคลคูลัสของเรานะครับก็ถ้าเรามาดูนะครับว่าในการศึกษาครั้งนี้เนี่ยนะครับในพื้นฐานแคลคูลัสเนี่ยนะครับทำไมเราต้องศึกษานะครับ เพราะว่าในอนาคตนะครับสำหรับคนที่จะศึกษาในระดับสูงต่อไปเราจะเห็นได้ว่า แคลคูลัสเนี่ยนะครับเป็นหัวใจหลักหรือเป็นพื้นฐาน ทางวิชาคณิตศาสตร์สำคัญอย่างหนึ่งนะครับ ที่เราศึกษาเรื่องเกี่ยวกับอัตราการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับ และก็เรื่องของการหาพื้นที่นะครับ หรือแม้แต่ในระดับสูงนะครับ เราสามารถใช้แคลคูลัส หาปริมาตรนะครับรูปทรงต่างๆ ที่ไม่ใช่รูปทรงเลขาคณิตพื้นฐานได้นะครับก่อนที่เราจะศึกษานะครับเรา มารู้จักนะครับหรือทำความเข้าใจนะครับเบื้องต้นนะครับเพื่อให้เกียรติ 2 ท่านนะครับนักวิชาสองท่านนะครับที่ได้ทำการคิดค้นในรายวิชานี้นะครับท่านแรกก็คือนิวตันนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือไลบิสนะครับที่ถูกยอมรับว่าทำให้วิชาแคลคูลัสของเราเนี่ยนะครับสมบูรณ์แบบนะครับและเป็นวิชาหนึ่งนะครับที่ถูกบรรจุในเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์ของเรานะครับในคณิตศาสตร์ นะครับวิชาคาลคูลัสนะครับจะเป็นวิชาที่พูดถึงนะครับเรื่องของอัตราการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับ พูดถึงเรื่องของพื้นที่ใต้โค้งนะครับ พูดถึงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ไม่ใช่รูปทรงเรขาคณิตต่างๆนะครับ ในวิดีโอนี้เราจะพูดถึงพื้นฐานทั้งหมดที่เราเคยได้เรียนผ่านมา เพื่อต่อยอดในระดับสูงต่อไปนะครับ ก็เป็นพื้นฐานนะครับ เราก็จะพูดถึงตั้งแต่ลิมิตนะครับ ความต่อเนื่องนะครับ มาถึงอนุพันธ์ของฟังก์ชันและปริพันธ์ของฟังก์ชันนะครับ ซึ่งเราสามารถติดตามชมได้ในวิดีโอนะครับ ในส่วนของแบบฝึกหัดนะครับ ก็จะได้ฝึกทำเพิ่มเติมต่อไปนะครับ ก็เราจะใช้วิชานี้นะครับ พื่อต่อยอดในรายวิชาอื่น ๆ นะครับ หรือแม้แต่ผู้ที่ศึกษาในเชิงวิศวกรรมนะครับ ในเชิงสถาปัตยกรรมนะหรือแม้แต่ทางวิทยาศาสตร์ทั่ว ๆ ไปนะครับ วิชานี้จะเป็นพื้นฐานนะครับที่สำคัญในการศึกษานะครับ ก็ขอให้พวกเรานะครับลองศึกษาตามกระบวนการนะครับ ทำไมเราถึงจะต้องศึกษาลิมิตก่อนนะครับ เพื่อที่จะศึกษาอนุพันธ์ของฟังก์ชันทำไมความต่อเนื่องของฟังก์ชันถึงจะต้องมาเกี่ยวข้องกับอนุพันธ์ของฟังก์ชัน และปฏิยานุพันธ์หรือปริพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนะครับ ก็ขอให้พวกเราลองดูไปทีละตอนนะครับ เราก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีความต่อเนื่องซึ่งกันและกันนะครับ ก็ขอให้ทุกคนนะครับตั้งใจศึกษาและลองทำแบบผัดดู ในส่วนของวิดีโอนี้ก็จะเป็นพื้นฐานทั้งหมดที่เราเคยศึกษาผ่านมานะครับ ในระดับมัธยมปลายนะครับ แล้วก็ต่อยอดเล็กน้อยนะครับ เพื่อนำไปสู่แคลคัสในระดับสูงต่อไปนะครับ ก็ขอให้คนได้ติดตามชมนะครับ แล้วก็ลองทบทวนดูนะครับว่า เราจะสามารถนำพื้นฐานพวกนี้ไปต่อยอดนะครับ ตามความต้องการเราได้หรือไม่ ขอบคุณครับ Thank you.